าไปนะครับพอดีมาเล่นโหมดซิมูเลเตอร์อยู่นะฮะเห็นไหมดูจากได้ดูได้จากนะไอสี่วงกลมสี่อัน รอบๆนะแล้วก็เมาส์ตรงกลางเดี๋ยวไว้บังคับซิมูเลเตอร์นะแล้วก็อะไรที่ไม่เห็นเลยนะตอนนี้คิดช้าไปนะเพราะว่า ที่คิดมาอัดนี่เพราะว่านะเดี๋ยวดูไปเองนะผมที่หนึ่งคิวได้ห้าห้าลำนะเป็นเสืออากาศแล้ว รู้สึกดีใจมากเลยตอนนี้นะครั้งแรกในชีวิต ก็เลย จะมาลองอัดตอนแลนดิ้งเติมกระสุนในโหมดซิมูเลเตอร์กันว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่างแรกก็หาเรือตัวเองนะ ก็บินกลับให้ได้ให้ปลอดภัยให้ได้ก่อน ตอนนี้ฝั่งอังกฤษก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเจ็ดลำเราเองก็ต้องกลับแล้วอ่ะ เออจูนไปไปแลนดิ้งที่ที่พิกัด N4 ประมาณนั้นอะสนามบินลงบนเรือไปได้ คือนะฮะตอนนี้ก็เวลาจะให้ใครช่วยก็ต้องบอกพิกัดกันอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ ก็เครื่องผมก็โดนยิงมาหลายจุดเหมือนกันนะดูจากมุมด้านซ้ายด้านล่างนะนี่เป็นรูปโครงสร้างเครื่องบินของผมนะว่ามีบางจุดที่เริ่มดำเริ่มอะไร แล้วจูนมันถ้าคิวไม่ได้ก็วนวนเอาวนไม่ได้ไรวละซีโร่ถ้าเกิดซิมูเลเตอร์ให้บินวนวนวนวนวนพอชิบหายแล้ว แม่งเลยกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคน โอ้ยอุ้ยเชี่ย พื่อนตายไปอีกแล้วว่าเหลือกี่คนเนี่ยสี่ห้าคนเองหายแล้วไปซีเรียสนะเนี่ยไม่ไหวนะ โดนลุมเนี่ยผมก็เสียดายอ่ะแบบไม่ไม่ได้ถ่ายฉากสู้ไว้ นั่งฉากสู้คนลุ้นอ่ะ เออจูนมาดูให้คุณหน่อยเพื่อนไปรลังอ๋อหมายหมายถึงมาสเปกเตเตอร์คุณหน่อยอุ้ย ตกไปอีกแล้วอะไรวะ เฮ้ย ไม่ตลกนะฮะเรือนยังเหนื่อยหน้าแบบเต็มที่ มันต้องบินเลยไปก่อนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินรถเครื่องเลี้ยวโอเคตรงไหมตรงเนาะกลางล้อปรับนันดิ้ไง รถหมดรถให้หมด เร็วไปว่ะเร็วไป ไปวนมาใหม่ เร็วไป เร็วไปไปไกลกวนี้ ประมาณนี้แหละเบาเครื่องบางเรปวดหัวต้องหยุดหนึ่งใจเย็นเครื่องหลังเชิดเพราะแรงลม อ้าวเรียบร้อย ไหมเจ็บหัวเพื่อนเชี่ยไม่เกี่ยว ชิบหายแล้ว ชิบหายแล้ว ชิบหายแล้ว นี่นะฮะการแลนดิ้งบนเรือ ไม่ได้เล่นนานนี่ก็ตื่นเต้นอย่างนี้นะครับ ชิบหายแล้วกับคอมแบทเลย ชิบหายแล้วตอนใหม่ มันเหลือ4ถ้าเราจะ AFK อยู่ที่สนามบินนี่โอเคไหมวะ ไม่รู้ ต้องทำให้ผ่านเลยเฮ้ยทำเร็ว เรียบร้อย ไปแล้วหนึ่งลำ กดหัวลงอีกว่าเร็วไปเหรอคราวนี้กดลงเรื่อยๆแล้วๆๆลเกี่ยวไหมโอ้โหไม่เกี่ยวมันเร็วไปเว้ยจูนต้องเข้าใจ อ๋อ กูเริ่มปรับแฟบแลนดิ้งี่ย โอ้ ยาวหน่อยนะท่านผู้ชมแม่งเอ้ยไม่ได้เล่นนานเนี่ย ดู บางคนอาจจะมองว่าเป็นข้ออ้างนะไม่ได้เล่นนานนะแต่บางทีมันก็คือความจริงนะจริงแท้แน่นอน บางทีเราก็อ้างว่า ไม่ได้เล่นนานได้ บางทีเราก็พูดความจริงออกไปคนมันไม่เชื่อเองนะฮะ แล้วความเร็วกดกาลงเลย ฮัลโหลแล้วเข้ามา เรียลลิตี้กันเอส SB อยู่ก็นั่นแหละก็จบแล้วไง ถ้าจบแล้วแป๊บหนึ่งใจเย็น ไม่ก็ก็เดี๋ยวจบก็มาเสียงเครื่องบินศัตรูกดหัวลงอีก ดิ่งลงไปเลย เฮ้ยลงได้จอดบนเรือโอ้ เป็นที่สามว่ะเฮ้ย โอ้ย แม่งเกี่ยวหมดสามเส้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย ใจเต้นตุบๆเลย ลงได้นะเครื่องสั่น โอ้โหจอด วนกี่รอบประจูนนับไหมสามอืมสี่กูว่าสี่นะ เออสี่รอบที่สามเลยสีจะเทคออฟดีไหมไม่ต้องอะเทียอยู่บ้านนี่แหละ เอฟเคอยู่บ้านนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ยินเสียงเครื่องบินของศัตรููฮะ ได้ยินไกลขนาดนั้นเนี่ย เนี่ย มันเออเอเอาไปมาอยู่เนี่ย ได้ยิน ใช่ เออฟังดีๆดิ เสียงทะเลเปล่า เสียงทะเลมันก็เป็นที่อื่นดีที่อันนี้เป็นเสียงใบพัดเครื่องบินเลยเราไม่ได้ยินนะเราเราได้ยินนะเฮ้ กำลังส่องบนหัว บนหัวไม่มีเอาไงเนี่ยเรือเฮ้ยเห็นเห็นเขาบินศัตรูนะ เออเนี่ยได้ยินเสียงเะี้ยอยู่ทางซ้ายกำลังบินมา แล้วเวลานายเล่น SB เป็นไงบ้าง อ๋อ คิวได้ห้าลำจริงๆ ไม่ได้หมอ สอบถามเทคนิคหน่อยครับอ๋อซีโร่ไงเทินไปเรื่อยๆเทินไปเรื่อยๆเทินไปเรื่อยๆ แล้วแล้วยิงโดนยังไงัชะโงกหน้าเล่นเรียลลิสติกเถอะเพื่อน กูไม่เอาแล้วซิมูเลเตอร์ โอ้ อะไร ตานี้กูตาห้าคิวแล้วไม่กล้าเทคออฟเนี่ยหนึ่งหนึ่งต่อสี่นะฮะ เพื่อนกูตายหมดเนี่ย เอาวะ ซีโร่สปิริตว่ะนี่เป็นเสียงแม่ง ไปแล้ว ได้ยินมาว่า F F C F เร็วๆ อ่ะซีโร่ไม่รู้ครับท่านอานนท์เขาไม่ไม่แน่ใจ ไปแล้ว แต่ผมนับถือคนคิวได้ไม่ธรรมดา อันนี้จะแบบ ว่าไปอยู่ข้างหลังศัตรูที่เลื่องยากแตกการจะยิงให้ดนแทบเป็นไปได้ในดูเเตอร์โอ้เดี๋ยวครับให้ดูเลยเนี่ยห้าคนนะฮะ โอ้นายฮะแบบที่เราเลยอยากทำไงทำเรื่องยากขนาดนั้นได้เดี๋ยวไปดูประตูให้ แล้วศัตรูคงอยู่ที่ฐานกันแล้วนะพอยเราก็จะหมดแล้วด้วย ถ้าเราเก็บหมดนี่อะไรเนี่ยเป็นเราเราเราแบบ เออฟีเดลี่แจกก็ได้อีกเกินให้กูเถอะอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเจอเราเราทิ้งออฟได้คิวเลยนี่แป๊ดทิ้งออฟได้คิว ไม่รู้ยังไง ถ้ามึงสูได้อีกนะโค้กโดยไม่ตายมก็อิมมอร์ทอลแล้วเป็นนะ อิมมอร์ทอลนะอามาตาเถ้ากูเจอสองลำพร้อมกันอ่ะ ไม่ไหวอ่ะบินต่ำๆเนี่ยตัวตัวก็ได้อยู่ เจอศัตรูแล้วหนึ่งลำมันตัวตัวไม่ไหวอ่ะจริงๆอยู่เยื้องทางขวานิดนึงเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นสองลำ เห็นจุดอยู่ ทางขวาข้างหน้าหนึ่งลำด้วย มันบินมาหาคุณแล้วที่แน่ตอนนี้มันอยู่ทางซ้ายมือบนโป๊ะมันกำลังมาแล้ว มาแล้ว มาหากูแล้ว เอาวะเอาวะแน่ชิบหายเธอเร็วนั่งเธอเร็วกว่ากู ไหนแล้ววะอ้าวทำไมคุณถูกกับเกมเฮเอาจบแล้วหรอ ยังในแมวแบบมีหนังเหนียวมันเอาแบบเดี๋ยวนี้จิตวิญญาณอีลูไม่กลับเขไปดูได้ปะไม่ได้แล้ว ครับผมไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วไรวไม่แล้วไม่เป้นไรเจะพิมพ์วันวันโนวันเลยเรียนวัน ูได้ยินเสียงเครื่องยนต์ข้างหลัง โดนลุมอยู่โดนลุมอยู่ชิบหายแล้ว เอา้า แฮดแคสหนึ่งลำ มีหวังเลยเฮ้ยหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสาม อุ้ยชิมหายเรียบร้อยครับจับทำไมบิลไฟเตอร์มันเทิร์นเร็วขนาดนั้นวะคอม โลคอมอ๋อ แบบซีเรียสลี่จริง ๆ นะครับอันนี้โอ้ โหเฮ้ยเนี่ย ดูห้าลำเนี่ย ดูห้าลำห้าลำเนี่ยห้าลำซิมูเลเตอร์โอ้โห เดี๋ยวมีรีเพย์ให้ดูแล้วกันนะ think.